สวัสดีครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะอธิบายวิธีนะครับการใช้ 1 2 3 Design ในการที่จะทำการเขาเรียกว่า projection หมายถึงว่าเรามีวัตถุหรือมีเขาเรียกว่าพื้นผิว บางพื้นผิวนะครับที่เราอยากจะทำโปรไฟล์นะครับวางโปรไฟล์หรือวางเขาเรียกนะฮะลายต่างๆบนพื้นผิวนั้น เพื่อที่จะอะไรมีการ extrude หรือมีการดึงการ ปรับเปลี่ยนและตัดอะไรต่างๆ ตรงนี้นะครับ เราเรียกว่าลักษณะของการทำ projection นะครับและอีกอันหนึ่งวิธีการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ offset นะครับ offset นี้ไว้ทำทำให้เกิดเขาเรียก พื้นผิวหน้าตัดมีมีโปรไฟล์ใหม่ที่เป็นโปรไฟล์ขอบว่างั้นเถอะนะครับเล่นที่ขอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไง เราเราเริ่ม จากลองลองเป็นลักษณะของซิลินเดอร์หรือทรงกระบอกดู สมมุติว่าเราวางทรงกระบอกอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนทรงกระบอกมาแล้วก็ขี่ระยะเข้าไปนะครับ20นะครับสเซนสูงประมาณสัก 30 enter ก็มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ผมอยากจะเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูตรงนี้นะครับหรือลักษณะของสร้างพื้นผิวใหม่บนนี้นะครับอยากจะ วาดอะไรสักอย่างแถว ๆ นี้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะอยู่บนเนี้ย จริงๆก็สามารถจะเอาอย่างเงี้ยเอากล่องนี้มาวางวางซ้อนบนนี้ก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันแต่แต่บางทีบางครั้งเราไม่ได้อยากเอาก้อนนี้เข้ามานะเราอยากจะเป็นรูบ้างเป็นลักษณะของวงกลมหรืออะไรต่างๆเราจริงๆเราก็วางตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่มันก็มีวิธีหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นระดับสูงขึ้นมาจากวิธีเดิมนะครับก็คือการใช้ projection สมมติหน้าตัดนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราอยากจะ สร้างอะไรใหม่บนนี้เราต้องสร้างลักษณะของลักษณะของเรียกว่า projection คือทำให้มันกลายเป็นพื้นพื้นผิว 2 มิติก่อน โดยการชี้ไปที่ตัว sketch นะครับ sketch คือตัวอันที่2ถัดจาก primitive นะครับ จากพวกรูปทรงต่างๆ มาตัว sketch แล้วไปที่ projection ตรงนี้ project นะครับ project ปั๊บ เราจะรู้เลยมันจะพอเราเลื่อนมือปั๊บ มันจะบอกเลย จะจะสร้างทรงตรงนี้เป็นหน้าตัด ข้างล่างไหมหรือข้างบนเราชี้ไปตรงที่พื้นผิวที่เราต้องการแล้วคลิก 1 คลิก แล้วก็คลิกโอเคครับ เห็นไหมครับ เอาใหม่นะครับทวนนะชี้ไปที่สเก็ตไปที่โปรเจกต์ชี้ไปที่เนี่ยฮะชี้ไปที่รูปทรงหรือเซอร์เฟซหรือพื้นผิวที่เรา จะเลือกมันจะขึ้นเขียวไว้แล้วก็กดคลิก1คลิกแล้วก็กดโอเคครับนะครับ เซอร์เฟซนี้ได้ได้ถูกสร้างแล้ว นะครับก็คือจะกลายเป็นเหมือนเหมือน รูป ทรง2มิติขึ้นมา นะครับ สร้างเซอร์เฟซที่นี่เป็นโปรเจกต์ที่นี่แล้ว แล้วจากนั้นเราก็สามารถจะเขียนสมมติ เอาเป็นสี่เหลี่ยมวางบนนี้ ก็คลิกที่คลิกที่พื้นผิวนะพื้นผิวนั้น นะครับ แล้วก็ลองวาดดูครับอันนี้มันจะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสี่เหลี่ยมเป็นสเก็ตเนี่ยครับที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ตรงล่าง เขาเรียกพื้นล่างนะครับ มันจะเกิดบน บนพื้นผิวที่เราเรียก อันนี้ ลองดูนะ ฮะ ผมลาก ไป เอา เอา อันนี้เป็น 10คูณสินะครับ 10คูณสิมิลนี่ครับ enter enter หลายครั้งหน่อยนะครับ confirm อีกครั้ง เห็นไหมครับ ลองหมุนภาพดูแต่เอ๊มันอยู่ข้างล่างหรือข้าง บน อยู่ข้างบน ครับ ถ้าเราถ้าเราหมุนภาพดูดีๆ เราจะเห็นว่ามันอยู่ข้างบน ไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยครับ อยู่ข้างบนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บางเอ๊เราก็เราสามารถสร้างรายละเอียดบนนี้ได้ ได้เลยนะครับสมมติเอาอย่างอื่นมาอีกนะครับ สมมติผมอยากจะเอาเป็นลักษณะของออวงกลมนะครับ หรือลายเส้นก็ได้นะครับ ลายเส้นก็คลิกเข้าไปแล้วก็ชี้ที่ที่พื้นผิวนั้นนะครับ แล้วก็วาดลองเขาเรียกลากดูครับลากลากดูนะครับ อันนี้คือเป็นโพลีไลน์กันอย่างที่บอกครับ ก็จะเป็นลายเส้นต่อลายเส้นกันเห็นไหมฮะ มุมเอามุมเท่าไหร่เอียงมุมเท่าไหร่ก็เลือกได้ มันจะบอกมุมให้เห็นไหมครับ มันจะขึ้นมุมทำมุมเท่าไหร่จากจุดสุดท้ายนะครับ หรือคีย์เข้าไปก็ได้ สมมติ 45 องศาเห็นไหมครับ ยาวเท่าไหร่ก็ใช้แท็บเอาครับ ยาว5เนี่ยครับ เป๊ะทุกอย่างก็ให้ทุกอย่างก็เป๊ะแล้วก็ enter confirm อีกทีนะครับ ก็จะเป็นอันนี้แล้ว แล้วก็ต่อเส้นต่อก็ต่อเส้นให้จบก็ได้นะครับ ต่อเส้นให้จบก็คลิกที่นี้ปึ๊บแล้วก็ต่อให้จบนะครับ ชี้มานี่หรือมาจบ ที่นี่เลยนะครับจบที่นี่ปั๊บมันก็จะครบเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์คือเป็น 2D ที่เต็มพื้นที่ก็สามารถที่จะเป็นพื้นผิวใหม่ได้ พื้นผิวใหม่นี้ปั๊บเราก็อย่างที่บอกครับคลิก extrude หรือเขาเรียกว่า extrude ก็คือ ดึง มัน ออก ดึง มัน ขึ้นก็ได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอ็อบเจกต์ที่เรายืดขึ้นได้ จากจากทรงของมันนะฮะจากทรงของมันอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับพอรู้สึกโอเคแล้วก็กด enter ชี้ที่ object นั้น แล้วก็ push ก็ได้ครับก็คือกดลงมา มันก็จะกลายเป็นรอยตัดเจาะทะลุลงไปเห็นไหมครับเนี่ยเจาะทะลุลงไปนะครับ จากผิวหน้าตัดอลองดูนะฮะ แล้วกด enter เห็นไหมครับ มันก็จะเป็นรูได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับถามว่าข้อดีเป็นยังไง ถ้าเราเอาอย่างที่บอกครับ ถ้าเราเอาเจ้าตัวเมื่อกี้อย่างตอนแรกที่บอกว่าเราใช้ก็กล่องสี่เหลี่ยม นะครับกล่องสี่เหลี่ยมปั๊บ เนี่ย พอวางเนี่ยมันไม่ได้เจาะเราอยากจะเจาะทะลุนี่ครับ เราทำไง เราก็ต้องโอ้มันก็ต้องหลายขั้นตอนถูกไหมฮะเอากล่องสี่เหลี่ยมมาแล้วก็เอ็กซ์ทูดลงข้างล่าง แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าคอมบะถ้าไม่กดคอมบายแล้วก็ซับสแตรกนะครับ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถัดไปจะจะบอกจะมีคลิปอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเรื่องของการคอมบายนะครับต่าง ๆ ตรงนี้นะครับ ก็เนี่ยครับ นี่คือประโยชน์ที่ได้จากการทำโปรเจกต์ จะใช้บ่อยมากนะเพราะว่าพื้นพื้นผิวนี่ไรอาจจะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ย เราก็ต้องใช้โปรไฟล์เนี่ยครับใช้การโปรเจกต์เข้าไปก่อน แล้วก็เอาเอาเส้นลงบนให้เป็น 2D ให้เป็นลักษณะของ2มิติก่อนนะถึงค่อยทำอะไรกับมันนะครับ อันนี้จะเป็นจุดที่ใช้บ่อยเหมือนกัน ถ้าเราจะทำงานละเอียดนะครับ ก็อีกอันนึงนะครับ ก็เรื่องของ offset นะครับ อันนี้ผมถอยหลังก่อนนะครับ offset ถอยหลังให้หมด นะครับ อันดูให้หมด Ctrl Z นะ Offset ก็เช่นเดียวกันครับ เหมือนกันครับ ถ้าอยากจะทำเนี่ยให้กัดคำว่า Offset หมายถึงว่า ผมอยากให้ขอบขอบของของวัตถุนี้วัตถุเนี่ยเขาเรียกว่ามีการสร้างลายอีกลายหนึ่งที่ต่ำกว่าต่ำกว่ารัศมีของมันก็คือนี่รัศมีของมันใช่ไหมคืออยากให้มันมีมีอีกวงหนึ่งอยู่ข้างในนะครับหรืออยู่ข้างนอกก็ได้ขอให้มันให้เป็นวงเนี้ยแต่ว่า ขยับออกไปข้างนอกหรือขยับข้างในก็ใช้วิธีการเขาเรียก offset นะครับ ก็วิธีการใช้ก็คือชี้ไปที่เจ้าตัว sketch เนี่ยครับ แล้วก็อยู่ข้างๆของ project เนี่ยครับ offset แล้วเราก็อย่างที่บอกครับชี้นะครับจริงๆเราต้องต้องทำ project projection ก่อนถูกไหมครับเรา projection ตรงนี้ก่อน อย่างตอนแรกพี่ผมอันดูไปแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับก็คือทำ projection ที่นี่ก่อนนะคลิกที่นี่คลิกคลิกวัตถุเนี่ย ให้มันให้มันเป็นสีเขียว สีฟ้าแล้วครอบหมด แล้วก็ โอเคปุ๊บมันก็จะได้หน้าตัดที่เป็น 2 มิติโผล่ขึ้นมาให้ ซ้อนอยู่ข้างในนะ มันจะซ้อนกันอยู่ แล้วถึงค่อยอย่างที่บอก ฮะทำขั้นตอนแรกคือทำโปรเจกต์ก่อน ให้พื้นผิวนั้นกลายเป็นพื้นผิว 2 มิติ เพื่อที่เอาสเก็ตใหม่ลงบนนั้นนะครับ กด offset ชี้ไปที่ขอบนี้เห็นไหมฮะเห็นขอบเมื่อกี้คลิกชี้ที่ขอบ นี่ยนะฮะพอชี้ที่ขอบปั๊บ เราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะยึดเอาออกมาก็จะเอาวุธขอบนอก 5เซตอาวุธขอบนอก 5 กด enter เนี่ยครับแล้วก็ได้ขอบนอกแต่ถ้าไม่เอาอาวุธลองอันดูใหม่นะครับเอาขอบในไหมก็ชี้ที่ offset พอตรงนี้เมื่อกี้เราสร้างโปรเจกต์ไปแล้วใช่ไหมครับชี้ที่ขอบนี้แล้วดึงดึงข้างในสัก 5 Enter เนี่ยครับเราก็ได้ขอบไหนแล้วเราก็จะเล่นอะไรกับมันตรงนี้ได้ครับ จะแบ่งเป็น 2 เห็นไหมครับพอเราชี้เข้าไปปั๊บเราจะเห็นว่า อ้ามได้ได้ทั้งพื้นผิวอันนี้ และพื้นผิวข้างนอกด้วย เราจะเล่นจะเล่นกับอันนี้ให้ยืดยืดขึ้นมาก็ได้ครับให้ extrude ก็คือคลิกที่พื้นผิวนั้น แล้วก็ extrude ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ได้ละนะครับหรือจะเล่นขอบอีกอสมมติเล่นเล่นขอบตรงนี้อีกก็อย่างที่บอกนี้อันนี้มันเป็นพื้นผิวที่เราโปรเจกต์ไว้แล้วถูกไหมครับ ก็ออฟเซตต่อ ชี้ที่ขอบนี้ ขยับขอบนี้มาสัก3 3มิล enter เห็นไหมครับ เราก็จะได้ขอบซ้อนเข้าไปเนี่ยสองสองสองลายแล้วเห็นไหมครับสองขั้นแล้วอันนี้อาจจะเลื่อนตรงนี้ขึ้นพุชขึ้นมาพุชขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะได้ขอบซ้อนแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือการใช้ออฟเซตนะครับ ก็คือมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะให้ใช้รูปเดิมของมันหรือขอบเดิมของมันแล้วเราก็จะ ยืดออกหรือเขาเรียกว่าทำออฟเซตข้างในออฟเซตลบออฟเซตบวกถ้าออฟเซตบวกก็ออกมาอยู่ข้างนอกชี้ไปที่ออบเจกต์ถูกไหมครับชี้ที่เส้น คลิกแล้วก็ดึงมือออกแล้วก็ ลองชี้เข้าไปดูเอาลองห้า enter นะแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็นหน้าตัดใหม่นมครับ แล้วก็สามารถจะเล่นหน้าตัดนี้พุชลงมาได้ สมมติจะพุชลงมานี้เห็นไหมครับเนี่ยครับพอพุชมาปั๊บเราก็จะเห็นได้เป็นตัวนี้แหละ อันนี้ คือลูกเล่นที่บอกฮะมันจะต้องใช้ ก็ คลิปนี้ก็จะเป็นค่อนข้างจะอินเทอร์มีเดียตหน่อยนะครับ ก็จะเมื่อกี้ว่ากันเรื่องของโปรเจกต์นะครับ แล้วก็ทำออฟเซ็ตนะครับ ก็หวังว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแค่นี้ ก่อนนะครับ